พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทชตอนคิด์ดีเวลลอปเปอร์คอนเฟลเอนซ์2019การพัฒนาบอร์ดคิดไบรท์ได้ช่วยยกระดับศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทยและพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กไทยทางด้านสเต็มเอ듀เคชันได้อย่างมากทีเดียวนะครับ ใช่แล้วครับ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน คุณครูและนักพัฒนา ผ่านบอร์ดคิดไบรท์มีผลต่อการสร้างระบบนิเวศของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อย่างมากมาย ในช่วง 2-3 ปีนี้เลยนะครับ สวทชจัดกิจกรรมบรท์ l i เวล Developer Conference 2019 ภายใต้ทีมงาน Empowered Coding with AI เพื่อแสดงศักยภาพความก้าวหน้าของการส่งเสริมต่อยอดคิดไบรท์โดยพลังนักเรียน นักศึกษาเมเกอร์และนักพัฒนา ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การแข่งขันครูคิดคอนเทสต์มีการแสดงผลงานของคุณครู 20 โครงงาน ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย การเปิดตัวคิดไบท์ h AI การจัดสัมมนาและนิทรรศการ การสาธิตผลงานต้นแบบจากคิดไบรท์ของกลุ่มคอมมูนิตี้วิจัยและพัฒนาโดยนักเทค สวทช